พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน พีลิกนินแคร์ลิกนินเพื่อยับยั้งการก่อเชื้อ จากม้ที่เหลือจากการผลิตน้ำตาล เป็นวัตถุดิบที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เยอะเลยนะครับนอกจากเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าแล้วก็ยังนำมาสกัดแยกลิกนินออกมาใช้ประโยชน์ โดยที่กากอ้อยยังสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อได้ด้วยนะครับ ลิกนินเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือ การยับยั้งการก่อเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราได้ด้วยนะคะ ปัจจุบันมีการนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเลยล่ะค่ะ นักวิจัย สวทช พัฒนาผลิตภัณฑ์พีลิกนินแคร์โดยใช้วิธีการสกัดแยกจากกากอ้อย ซึ่งเป็นของเหลือ ในกระบวนการผลิตน้ำตาล เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุณสมบัติ ยับยั้งการก่อเชื้อของแบคทีเรีย และเชื้อราที่ทำการทดสอบ โดยได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สารละลายลิกนิน เพื่อการทำเคลือบที่ทำการทดสอบ กับการเคลือบทั้งบนแผ่นเส้นใยธรรมชาติ และแผ่นเส้นใยสังเคราะห์แล้วพบว่า สามารถยับยั้งการก่อเชื้อแบคทีเรีย เป้าหมายได้ถึง 24 ชั่วโมง ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์พีลิกนินแคร์ และผลงานวิจัยอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมชมได้ในงาน NASDAQ Investor Day 2018ณห้องพิรัตฮอล์2ศูนย์เทศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 วิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทค สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000